นไกสำคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนก็คือผู้นำและการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับ ดังนั้นชุมชนก็ควรจะต้องจัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการท่องเที่ยวของชุมชนขึ้นมา เพื่อร่วมกันกำหนดนโยบาย แผนงานและโครงการของชุมชน เพื่อให้งานต่างๆนั้นสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการก็ควรจะประกอบด้วยคนจากหลายส่วนนะครับ ยกตัวอย่างเช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตรก็ควรจะประกอบด้วย คนอย่างน้อยๆ4กลุ่มด้วยกัน กลุ่มแรกก็คือเกษตรกร ตัวแทนกลุ่มอาชีพ ตัวแทนกลุ่มผลิตภัณฑ์ ซึ่งเขาก็จะทำหน้าที่ผลิตแล้วก็ดูแลทรัพยากร กลุ่มที่2ครับ เป็นผู้ประกอบการธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยว หรือภาคเอกชน ทำหน้าที่เชื่อมโยง และสนับสนุนธุรกิจ กลุ่มที่ 3 ก็คือตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำหน้าที่ร่วมบริหาร สนับสนุนการดำเนินงาน กลุ่มที่4ครับเป็นตัวแทนจากกรมส่งเสริมการเกษตร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานท่องเที่ยวอื่นๆนะครับก็จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากำกับดูแลกลุ่มคนเหล่านี้นะครับก็จะร่วมกันทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการวางแนวทางการดำเนินกิจกรรมกำหนดแล้วก็ควบคุมกฎเกณฑ์ การบริการต่างๆรวมไปถึงการต้อนรับการดูแลสิ่งก่อสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไว้ให้มีความพร้อมไว้รองรับนักท่องเที่ยวนั่นเองครับ การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการ ถือว่าเป็นการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรนะครับ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเกิดความเรียบร้อยในการดำเนินงาน เกิดความสะดวกและความรวดเร็วในการประสานรวมทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีการเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินงาน พิจารณาโครงการต่างๆ หากต้องการคำปรึกษาแนะนำนะครับก็สามารถขอความร่วมมือได้จากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะประธานคณะกรรมการ บริหารโครงการท่องเที่ยว ก็มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของคณะกรรมการ ประสานความร่วมมือของแต่ละฝ่าย สร้างสรรค์แผนการพัฒนากิจกรรม จัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานรวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้คนภายในและก็ภายนอกชุมชนได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึงครับ สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือ การปลุกจิตสำนึกของคนในชุมชน ให้มีความเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับ ให้ช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมพัฒนากิจกรรมต่างๆ ให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง มีระบบการจัดการที่ดีทำตามระเบียบนะครับมีข้อบังคับต่างๆ การดำเนินการก็จะต้องมีการประเมินติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหน่วยงานของรัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคเอกชนก็จะเข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน และก็งบประมาณด้วย นะครับในที่สุดแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวก็จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ สามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชมครับการดำเนินงานเป็นขั้นตอนหลังจากที่ชุมชนได้ตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการท่องเที่ยวของชุมชนเรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งก็จะมีการดำเนินงานต่างๆ หลายอย่างทีเดียว คือ1นะครับเป็นการคัดเลือกพื้นที่แล้วก็วิเคราะห์ศักยภาพ คณะกรรมการก็ต้องพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่สามารถดำเนินการเป็นแหล่งท่องเที่ยว พร้อมวิเคราะห์สภาพหรือศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวนะฮะความเป็นไปได้ในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยชุมชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ในขั้นนี้เราก็มักจะเรียกว่าการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคนะครับ เรียกง่าย ๆ ว่าเป็นการวิเคราะห์สวอตนั่นเองนะครับเราพยายามจับจุดแข็งและก็โอกาสมาผนวกกัน พื่อความได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งนะครับ ข้อที่ 2 ก็คือ เรื่องของการเตรียมความพร้อมของชุมชน คณะกรรมการ มีการชี้แจงโครงการ แล้วก็ทำความเข้าใจกับชุมชน เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ร่วมกับการวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ แล้วมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชน ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับทรัพยากรการท่องเที่ยว และความต้องการของชุมชน ประการต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวครับ พัฒนาและก็อนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว จัดหางบประมาณดำเนินการพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ด้วยการดำเนินการต่างๆครับนั่นก็คือใช้วิธีการปรับปรุงและก็พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยกตัวอย่างเช่น ศูนย์บริการและต้อนรับนะลานจอดรถทางเดินเข้าชมนะครับ ซุ้มแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ ห้องสุขาถังขยะเป็นต้นกลุ่มที่2นะครับก็คือการตกแต่งและก็การปรับปรุงภูมิทัศน์ในแหล่งท่องเที่ยวยกตัวอย่างเช่น การตกแต่งบริเวณพื้นที่ต้อนรับ จุดสาธิต เส้นทางเดิน การจัดทำบอร์ดข้อมูลนิทรรศการป้ายชื่อแหล่งท่องเที่ยว แผนที่แหล่งท่องเที่ยว ป้ายบอกทางในพื้นที่ครับ ในข้อที่4นะครับการพัฒนาบุคลากร เป็นการพัฒนาคนในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถในการบริการ การต้อนรับ การเป็นผู้นำ การให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งการบริหารจัดการตลาด และธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน พร้อมทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการโครงการ สามารถเป็นที่ปรึกษา เป็นผู้อำนวยการประโยชน์ให้กับชุมชน เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้อย่างยั่งยืนนั่นเองครับ ประการที่5นะครับเป็นเรื่องของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดจัดหางบประมาณในการผลิต เช่น แผ่นพับ แผ่นปลิวป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวของชุมชน รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆ เพื่อชักชวนดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ประการต่อมาก็คือเรื่องของการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับ หลังจากดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ไปแล้วนั้น สุดท้ายก็ต้องพัฒนาให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเองครับ โดยทางราชการเป็นเพียงที่ปรึกษาให้คำแนะนำ เพื่อให้ชุมชนนั้นเเกิดความเข้มแข็ง และก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั่นเองครับ สิ่งสำคัญนะครับก็คือเรื่องของการพัฒนาทีมงาน ควรยึดหลักการร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำหรือ 3H นะครับก็คือ Heart Head แล้วก็ Hand นะฮะร่วมใจก็คือรักและศรัทธาในหัวหน้าทีม เห็นงานที่ทำและเพื่อนร่วมทีมเป็นพวกเดียวกัน เอื้อเฟื้อห่วงใยไว้ใจกัน ร่วมคิดก็คือใช้ความคิดและเหตุผลเชื่อมั่นว่าทำแล้วต้องดีมีประโยชน์ต่อตัวเอง ต่อองค์กร ร่วมวางแผนแล้วก็มีการแบ่งงานกันทำนะครับ ส่วนร่วมทำนะครับก็คือร่วมมือกันทำงานตามแผนที่ได้วางไว้ทำงานตามหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับ แต่อย่าลืมว่าจะต้องมีการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของคน รักษาการติดต่อสื่อสารที่ดีเอาไว้ มีการประเมินผลงานแล้วก็วัดผลงานอย่างต่อเนื่องครับ นอกจากนี้นะครับผู้ประกอบการท่องเที่ยวก็ควรยึดหลักของธรรมาภิบาลนะครับคือประกอบอาชีพด้วยความสุจริตมีความซื่อสัตย์และจริงใจกับลูกค้า ซึ่งก็จะทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ แล้วก็กลับมาใช้บริการซ้ำ หรือบอกต่อไปยังเพื่อนญาติพี่น้องหรือคนรู้จักให้มาใช้บริการด้วย ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากเลยนะครับ แต่ก็ ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน